ลักษณะของตราสินค้า เครื่องหมายการค้าทั้งที่อยู่ในลักษณะของตราสินค้าและยี่ห้อสินค้า จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ นั่นคือ มีลักษณะที่ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วเข้าใจได้ว่า เป็นสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างจากสินค้าของบริษัทอื่น จึงกล่าวได้ว่า ชื่อยี่ห้อสินค้า ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำธรรมดาทั่วไป ที่จะเป็นการซ้ำกับชื่อสามัญของสินค้านั่นเอง เช่น ไม่ควรตั้งชื่อยี่ห้อสินค้าว่า น้ำอัดลม ผงซักฟอก หรือกาแฟ แต่ควรเป็นชื่อที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น น้ำอัดลม ยี่ห้อโค้กเบปซี่เอส แฟนตาเป็นต้น นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ ยังได้กำหนดลักษณะที่พึงรับจดทะเบียนไว้ 3 ประการคือ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น ต้องไม่มีตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร สัญลักษณ์ธงชาติไทย พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่ซ้ำหรือมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว